ครับเพื่อนๆทีมงาน21 Millionaire ทุกท่านสำหรับวิดีโอชุดนี้ ทางทีมงานก็ได้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแผนการจ่ายผลตอบแทนของ GDI และจุดเด่นที่สำคัญของ GDI อย่างที่เราทราบกันนี้นะครับว่า GDI คือพาร์ทเนอร์หลักในการทำธุรกิจกับ 21 Millionaire เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจที่เราทำกันครับ โดยแผนการจ่ายผลตอบแทนของ GDI นั้น ก็นับเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ถ่องแท้ และก่อนอื่นเลย เรามาทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อยก่อนก็นแล้วกัน การสร้างรายได้จาก GDI นั้น ถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้แบบ Affiliate โปรแกรมไม่ใช่การล่าหัวคิว กินหัวคิว หรือแชร์ลูกโซ่อย่างที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างใดนะครับ เพราะ Affiliate โปรแกรมนั้น เป็นโมเดลที่มีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับ และสิ่งที่เราต้องรู้อย่างก็คือ GDI จะให้สิทธิ์ในการเป็น Affiliate เฉพาะสมาชิก ที่สมัครเข้ามาใช้งานโดเมนของ GDI เท่านั้น หากสมัครเข้ามาเฉยๆ ไม่ได้ใช้งานโดเมน ก็หมดสิทธิ์ในการทำไรายได้กับ GDI ครับ เอาล่ะ ทีนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเจ้า Affiliate โปรแกรมมันคืออะไร ผมต้องบอกก่อนเลยว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลที่ธุรกิจทั่วโลกใช้กันเลยทีเดียว รูปแบบและที่มาของไรายได้แบบ Affiliate โปรแกรมนั้นเป็นแบบนี้ครับ เริ่มต้นด้วยสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า Product นั่นเอง แหล่งที่มาของรายได้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับ ระหว่างเงินกับสินค้าหรือเงินกับบริการ เพราะฉะนั้นเจ้าตัว Product จึงมักเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งที่มาของรายได้ครับปกติแล้วเจ้าของ Product ต่างๆก็จะขายสินค้าเองซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับ แต่เจ้าของ Product ที่เขามองกันไกลเนี่ยเขาก็จะไม่เก็บรายได้ไว้คนเดียวครับ แต่จะแบ่งปันรายได้ให้กับคนอื่นด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งแบ่งปันธุรกิจของเขาก็ยิ่งโต เพราะฉะนั้น Product บนอินเทอร์เน็ตโดยส่วนใหญ่แล้ว จึงมีการเปิด Affiliate โปรแกรมขึ้นมา เพื่อให้นักการตลาดอิสระเข้ามาเป็นตัวแทนในการโปรโมทสินค้าให้ครับ เมื่อ Affiliate เข้ามาเป็นสมาชิก และนำ Product ไปทำการตลาด ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ย้ำนะครับว่า ทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือการนำสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้ว ไปวางตรงหน้าเขา ไม่ใช่นำสิ่งที่เขาไม่ต้องการ ไปยัดเยียดให้กับเขา และเมื่อเราทำการตลาดอย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายก็จะซื้อสินค้าผ่านการแนะนำจากเรา และทางเจ้าของ Product เอง ก็จะทำการตรวจสอบแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งให้กับเราที่เรียกว่าคอมมิชชั่นครับ นี่คือโมเดลทำเงินง่ายๆที่เรียกว่า Affiliate Program ครับ ที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องผลิตสินค้าเอง ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้า ไม่ต้องจัดการเรื่องออเดอร์ ไม่ต้องดูแลเรื่องบินต่างๆ เราเพียงแค่ทำการตลาดเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้คนมากมายจึงสามารถทำเงินอย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดายจาก Affiliate โปรแกรมครับสำหรับ GDI เองก็นับเป็น Affiliate โปรแกรมเช่นกัน สินค้าและบริการของ GDI ก็คือโดเมนแบบแพ็กเกจโดยตัวเด่นๆของ GDI เลยก็คือ domain.ws ในราคา 10 เหรียญต่อเดือน เหตุผลที่ GDI ชูตัว .ws เป็นหลักนั้น เพราะว่า GDI เป็นเจ้าของโดเมน .ws ทั่วโลกอย่างเป็นทางการเลยนะครับ โมเดลการทำเงินของ GDI ก็จะคล้ายๆ กับ average โปรแกรมปกติทั่วไปเลยครับ และ GDI ก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับเรา 10%จากทุกบินที่เกิดขึ้น สมมติว่าคุณสามารถทำการตลาดและมีกลุ่มเป้าหมายมาใช้งานโดเมนของ GDI ซึ่งผมจะเรียกว่า นาย A คุณก็จะรับรายได้ 1 เหรียญ ก็คือ 10%จาก 10 เหรียญ และหากในเดือนหน้า นาย A ทำการต่ออายุโดเมนกับ GDI อีก 10 เหรียญ คุณก็จะยังได้รับรายได้ตรงนั้นอยู่ แบบนี้ไปตลอดจนกว่านาย A จะยกเลิกไปครับ เห็นไหมครับ ทำครั้งเดียวกินยาวเลยทีเดียวเชียว นอกจากนี้เพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับว่า GDI จะให้สิทธิ์ในการเป็น Affiliate เฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้ามาและใช้งานโดเมนของ GDI เท่านั้น ด้วยเหตุนี้แล้วในบางครั้งเราจึงไม่จำเป็นต้องโปรโมทเฉพาะตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว เพราะเราสามารถทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในการสร้างรายได้ได้ด้วย วิธีการก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับ โดยเน้นไปที่การทำการตลาดกับกลุ่มคนที่กำลังมองหาโอกาสในการทำเงิน และให้เขาเข้ามาร่วมธุรกิจผ่านการแนะนำจากเรา เมื่อเขาเข้ามาเขาก็ต้องใช้งานโดเมนอยู่แล้ว ถูกไหมครับ เราก็จะได้รับคอมมิชชั่นด้วยนั่นเอง และนี่เองคือรูปแบบการทำธุรกิจในแบบฉบับของ 21 Millionaire ครับ สาเหตุที่เราโฟกัส ไปที่การทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนที่สนใจและมองหาโอกาสในการทำเงิน ก็เป็นเพราะว่า GDI เองมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของ Five Level Unilevel Compensation ด้วย ซึ่งจากที่เราเห็นไปเมื่อกี้ จะเห็นว่ามันจะมีการจ่ายผลตอบแทนเพียงชั้นเดียว ถูกไหมครับ หากเราต้องการทำเงินให้ได้เยอะ เราก็ต้องทำเองคนเดียวทั้งหมด แต่ GDI เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำธุรกิจ ที่จะใช้พลังแห่งการทวีคูณ จึงได้นำการจ่ายผลตอบแทนแบบหลายชั้นเข้ามาด้วย และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม 21 Millionaire ถึงได้ยึดแนวทางการทำธุรกิจในรูปแบบนี้ เพราะเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ และคุณทำการตลาดออกไป มีทีมงานที่คุณแนะนำตรงเกิดขึ้น อาจจะสัก 5 ท่าน ตรงนี้เราจะเรียกว่า direct referral หรือคนที่คุณแนะนำโดยตรง ตรงนี้เราจะเรียกว่าดาวไลน์เลเวลหครับและเมื่อ 5 ท่านนี้เข้ามาเพราะต้องการสร้างธุรกิจเขาก็จะทำเหมือนกับคุณสร้างธุรกิจเหมือนกับคุณ โดยการทำการตลาดออกไปก็จะเกิดเป็นดาวไลน์เลเวล 2 โดยทุกคนก็อาจจะทำได้เหมือนคุณเช่นกัน คือคนละ 5 ท่าน ในเลเวล 2 นี้คุณก็จะมีทีมงานเพิ่มขึ้นมาอีก 25 ท่าน เอาล่ะ ดูตรงนี้ให้ดีนะครับ GDI บอกว่าทุกบินที่คุณทำได้ คุณจะได้รับส่วนแบ่ง 10%และ GDI ก็บอกเพิ่มอีกว่า ไม่เพียงแต่บินที่คุณทำได้โดยตรงเท่านั้น แต่หากทีมงานของคุณสามารถทำได้ คุณก็จะได้รับส่วนแบ่ง 10%จากตรงนั้นด้วยเช่นกัน อ้าว แบบนี้ก็มันสิครับ เพราะว่าถ้าคุณมีทีมงานติดตัวเพียงแค่ 5 ท่าน ที่คุณแนะนำตรง คุณก็จะมีไรายได้โดยประมาณ 5 เหรียญ ถูกไหมครับ แต่หากทั้ง 5 ท่านนั้นทำได้เหมือนกับคุณเด้ๆเลย คุณก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีก 25 เหรียญ โดยที่คุณไม่ต้องทำเองทั้งหมด เห็นไหมครับ นี่คือความพิเศษและจุดเด่นของ GDI และ GDI ก็จ่ายผลตอบแทนแบบนี้ถึง 5 ชั้นด้วยกัน คุณลองคำนวณดูครับ ถ้าคุณสามารถทำเรื่องง่ายๆเพียงแค่แนะนำตรงให้ได้ 5 ท่านเหมือนกับคุณ มันจะทวีคูณไปขนาดไหน คุณจะเห็นว่าในชั้นที่ 5 จะมีทีมงานเกิดขึ้นถึง 3,125 ท่าน และรวมทั้ง 5 ชั้น มันจะเท่ากับ 3,905 ท่านเลยทีเดียว แน่นอนว่ารายได้ขั้นต่ำๆของคุณก็คือ 3,905 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 130,000 กว่าบาทเลยนะครับ ไม่น้อยเลยนะครับเนี่ย มันจะดีแค่ไหนครับ ถ้าคุณออกแรงเพียงแค่ 10%แต่กลับได้มาถึง 50%คุ้มใช่ไหมล่ะครับ นี่คือวิสัยทัศน์และความยอดเยี่ยมของ GDI ที่ทำให้เราไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต แต่ให้เราทำงานเพียงแค่ช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อมีรายได้ไว้ใช้ตลอดชีวิต ผมว่านี่มันคือเป้าหมายของเราทุกคนเลยนะครับ เอาล่ะ ยังไม่หมดเท่านี้ครับ เพราะว่าการจ่ายผลตอบแทนของ GDI มีถึง 8 ช่องทางด้วยกัน โดยช่องทางแรกเราได้เรียนรู้กันไปแล้ว นั่นคือ f i v e Level Unit Level Compensation และยังมีอีก 7 ช่องทางที่เพื่อนๆต้องรู้ เพราะมันจะเป็นส่วนเติมเต็มให้คุณสามารถทำรายได้อันมหาศาลกับ GDI ได้อย่างมั่นคง มาเริ่มกันเลยครับ ช่องทางถัดจากนี้นับว่าเป็นโบนัส หรือช่องทางรายได้เสริม ที่เพิ่มเติมจากช่องทางรายได้หลักของเรา โดยโบนัสตัวแรกที่เราจะทำความรู้จักกัน และผมคิดว่าทุกท่านคงได้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว ก็คือ Learning Bonus ครับสำหรับ Learning Bonus นั้นจะเป็นการที่ให้เราทำแบบทดสอบจำนวน 7 ข้อ ถ้าเราทำผ่านทั้งหมดก็จะมีโบนัสพิเศษให้ทันที 25 เหรียญโบนัสนี้จ่ายแยกจังหากจากแผนรายได้พื้นฐานนะครับ จำกันได้ใช่ไหมครับว่าแผนรายได้พื้นฐานก็คือในข้อ1นั่นเอง ใน Learning Bonus นั้นชื่อก็ตามนี้เลยครับ ตรงตัวเลย เป็นโบนัสที่ให้เราทำแบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้สำหรับมือใหม่ โดยมีตั้งแต่การตั้งค่าการรับเงินจ่ายเงิน การสร้างอีเมล และสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ไปจนถึงทดลองใช้ระบบ i n v i t e และสุดท้ายคือ การทำงานพื้นฐานให้ผ่านก็คือ การมีแอฟเฟรตใหม่ ที่เข้าร่วมธุรกิจผ่านการแนะนำจากเรา และเขาต้องตัดเงินผ่านเมื่อครบ 7 วันด้วยนะครับ เมื่อสำเร็จเราก็จะได้รับโบนัส 25 เหรียญครับสำหรับโบนัสก้อนนี้ก็ทำได้เฉพาะคนใหม่ ๆ เท่านั้นนะครับและสามารถได้รับแค่ครั้งเดียว นั่นคือเมื่อทำผ่านไปแล้วก็จบครับสำหรับอันนี้ ในโบนัสนี้ก็มีระยะเวลาให้ทำประมาณ 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนหลังจากที่เราสมัครเข้ามา เพื่อนๆ อาจเห็นว่าโบนัสข้อนี้ได้เงินน้อยจัง ไม่ทำได้ไหมคำตอบก็คือ ทำดีกว่าครับ เพราะถึงมันจะน้อย แต่เจ้าตัว learning bonus นี้ คือหนึ่งในส่วนผสมสำคัญของโบนัสอีกตัวที่ชื่อว่า duplication bonus ครับ โดยโบนัส duplication ก็คือการที่เราช่วยเหลือให้ทีมงานที่เราแนะนำตรง สามารถพิชิต learning bonus ได้ครบ 10 ท่าน เราก็จะได้รับโบนัสมากถึง 250 เหรียญกันเลยทีเดียว แถมเจ้าโบนัสตัวนี้ไม่มีระยะเวลากำหนดด้วยนะครับ ใช้เวลาปีหนึ่งกว่าจะครบ10 ก็ทำได้ แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ย ก็ทำให้ครบเร็วๆจะดีกว่านะครับ เพราะว่าโบนัสชิ้นนี้ทำได้ไม่จำกัดครับ เราช่วยให้ครบ 10 ก็รับ 250 เหรียญ ช่วยได้ครบ 20 ก็รับ 500 เหรียญทำได้ไม่จำกัดเลยครับ เจ้า duplication bonus นับเป็นโบนัสที่ผมชอบมาก เพราะมันจะช่วยให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และองค์กรของเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง โดยทาง GDI เองก็มีแรงจูงใจที่สำคัญคือ โบนัสจำนวน 250 เหรียญ ซึ่งเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับ และสุดท้ายครับ เคล็ดลับก็คือ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการทำรียนนิ่งโบนัสยังไงล่ะครับ เพราะเราจะได้รับโบนัสตรงนี้ก็ต้องช่วยทีมงานทำรียนนิ่งโบนัสผ่านได้นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับ เอาแค่โบนัส 2 ตัวที่ผ่านมานี้ ก็ทำให้เราสามารถรับรายได้อมหาศาลกับ GDI ได้แล้ว แถมยังได้รับแบบไม่จำกัดอีกด้วย แต่ว่ายังไม่หมดครับยังไม่หมด GDI ยังมีโบนัสอีก 1 ชิ้นที่เป็นตัวช่วยสำหรับคนใหม่ๆและสนับสนุนให้เราทำงานกันเป็นทีมอีกด้วย นั่นก็คือ GDI ทีมโบนัสครับสำหรับ GDI ทีมโบนัสนั้นเงื่อนไขก็ง่ายมากครับ หลังจากที่เพื่อนๆ ขอเข้าร่วมทีมโบนัสไปแล้ว ทาง GDI ก็จะบอกว่า คุณจะได้รับส่วนแบ่งก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำผลงานได้ การทำผลงานในที่นี้ก็คือการมี affiliate ใหม่ เข้ามาร่วมธุรกิจผ่านการแนะนำจากคุณ และเขาตัดเงินผ่านด้วยหรือ Active นั่นเองครับ คุณถึงจะได้สิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งตรงนี้ และที่สำคัญก็คือ ไม่ว่าคุณจะทำได้น้อยหรือทำได้มาก ในทีมโบนัสคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันหมดครับ ยกตัวอย่างเช่น ในทีมมีสมาชิกอยู่ 20 คน แล้วก็ทั้ง 20 คนนี้สามารถทำผลงานได้ทุกคนเลย คนละหนึ่งไซอัพจะเท่ากับว่าในทีมมีไซอัพรวม 20 ถูกไหมครับแต่ในทีมโบนัสเขาบอกไว้ว่า ต้องมีขั้นต่ำที่ 25ไซอัพอ่า เนี่ยครับ เห็นไหมครับ ทีมถึงจะได้รับโบนัส 250 เหรียญ สมมติ 20 คนในทีมทำได้คนละ 1 แต่มีอยู่ 1 คนเนี่ยสามารถทำได้ 5 มันก็จะรวมเป็น 25ไซอัพถูกไหมครับ เมื่อผลงานรวมของทีมเป็น 25ไซอัพทีมก็จะได้รับโบนัส 250 เหรียญ และเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยทาง GDI ก็จะเอาไอ้ 250 เหรียญนี่แหละครับ มาแบ่งเท่าๆกันให้กับทุกคนที่สามารถทำผลงานได้ ย้ำนะครับ แบ่งเท่ากันให้กับทุกคนที่สามารถทำผลงานได้ ก็ถ้าเกิดเป็นตามเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับ 20 ท่านทำได้คนละหนึ่งหมดเลยนะครับ แล้วก็ได้รับ 250 เหรียญทีมรวม ทุกคนเนี่ยก็จะได้รับรายได้ประมาณ 12.5 ดอลลาร์ถูกไหมครับ อันนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามันน้อยนะครับเพราะนี่แค่ตัวเลขสมมุติครับ เอาจริงๆทีมทเวนต21 m i l ล i o นแอร์สามารถขึ้นรับโบนัสรวมได้สูงสุดถึง 3,000 เหรียญเป็นอย่างต่ำทุกๆเดือนเลยทีเดียว โดยเมื่อเอามาหารกันแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้คนละประมาณ 30-50เหรียญประมาณนี้นะครับเป็นไงครับแฟร์ดีไหมครับ ทุกคนได้เท่ากันหมด ไม่มีการบอกว่าใครได้มากได้น้อย ที่เขามีโบนัสตัวนี้ขึ้นมาให้ ก็เพื่อให้คนเก่าๆช่วยประคับประคองคนใหม่ยังไงล่ะครับ คนเก่าๆเองเนี่ย อาจจะทำได้เยอะแล้วต่อเดือน แต่คนใหม่เนี่ยเข้ามายังไม่มีไรายได้ การผลักดันให้เขาเข้าสู่ทีมโบนัสและสามารถสร้างผลงานได้อย่างน้อย1ไซอัพเนี่ย ก็สามารถที่ทำให้เขามีกำไรทุกๆเดือนได้แล้ว เขาก็มีแรงจูงใจที่จะทำต่อ ถูกไหมครับ นับว่าเป็นการคิดแล้วก็ออกแบบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยของ GDI นะครับ แล้วก็ถัดมาครับ อ่า อันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนครับ เพราะมันคือ weekly superstar bonus หรือไอโบนัส 100 เหรียญนะครับ ที่เราเรียกกันจนติดปากแล้วนะครับ โบนัสชิ้นนี้ GDI บอกไว้ว่า หากคุณสามารถมีทีมงานที่คุณแนะนำตรงเกิดขึ้นมากกว่า 5 ท่าน ภายในรอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งเขาจะนับจากวันจันทร์ถึงวันจันทร์นะครับ คุณก็จะได้รับ 100 เหรียญ แถมไปเลยเป็นโบนัส สมมติว่าในสัปดาห์นี้นะครับ คุณสามารถทำการตลาดและมี Affiliate ใหม่ได้ 5 ท่าน ชื่อของคุณก็จะไปขึ้นตรงนี้ครับ นี่จะไปขึ้นตรง Leaderboard โดยโบนัสที่คุณจะได้รับก็คือ 100 เหรียญ อ่าเพื่อนๆเห็นตรงตัวเลขไหมครับ ตารางอันที่ 2 ที่เขียนว่า New Sign Up ถ้า 5 ท่านขึ้นไปเนี่ย ก็จะได้รับ 100 เหรียญ เห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดทำได้ 10 Sign Up ก็จะเป็น 200 เหรียญ เห็นไหมครับ ทุกๆ 5 Sign Up จะได้ 100 เหรียญ แต่ว่าการที่ชื่อมาขึ้นตรงนี้ตรง Weekly Potential Leaderboard เนี่ย มันยังไม่เท่ากับว่าเราได้รับโบนัสแล้วนะครับ เราต้องมีการคอนเฟิร์มอีก หรือว่าทำให้ Sign Up ที่เราสปอนเซอร์มานะครับทำการแอคทีฟนั่นเอง แล้วก็เมื่อเขา Active ตามเงื่อนไขแล้วเนี่ย ชื่อของเราก็จะไปขึ้นใน weekly confirm leaderboard นะครับ เพราะนั้นจำนวนมันจะไม่เท่ากัน ผมสมมุติง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถที่ในสัปดาห์นี้ เพื่อนๆ สามารถที่จะมี new sign up 5 ท่าน แล้วสมมุตินะทั้ง 5 ท่านนั้นคอนเฟิร์มหมดเลย เรียกได้ว่าแอคทีฟหมดเลย เราก็จะได้รับ 100 เหรียญชัวร์ๆครับ ชื่อของเราก็จะไปขึ้นในคอนเฟิร์มล d e เดอร์บอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาเรามีนิวไซอัพ10 ท่านขึ้น potential แล้ว แต่ทั้ง 10 ท่านเนี้ย ตัดเงินแค่ 4 อย่างเงี้ยครับ เราก็จะไม่ได้ weekly bonus นะครับ ตรงนี้ทำความเข้าใจนะครับ เราจะได้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นตรง confirm leaderboard แล้ว เท่านั้น โอเคนะอ้อแล้วก็ผมลืมบอกไปครับ ไอตั้งแต่ learning bonus duplication bonus team bonus แล้วก็รวมมาถึง weekly bonus เนี่ย เมื่อเราสามารถทำได้ เราได้รับโบนัสและไอโบนัสตรงนี้ครับ ก็จะไปรวมอยู่ในตารางคอมมิชชั่นของเรา นะครับทุกๆโบนัสเลย เมื่อเราสามารถคอนเฟิร์มได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปรวมอยู่ในตารางคอมมิชชั่นแล้วก็ถูกจ่ายออกพร้อมคอมมิชชั่นของเรานะครับแต่ว่ามีเพียง weekly bonus ชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่เราสามารถเลือกได้ ถ้าเราเป็น basic member เนี่ยเป็นสมาชิกแบบ basic เนี่ยเราก็จะเลือกไม่ได้นะครับนั่นก็คือ weekly bonus ของเราเนี่ยก็จะถูกจ่ายเข้าตารางคอมมิชชั่นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการอัปเกรดตัวเองเป็น premium member เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ GDI เนี่ยจ่ายออกทันทีหรือเปล่า นะครับยกตัวอย่างเช่นในสัปดาห์นี้เพื่อนๆคอนเฟิร์มแล้วได้โบนัส100 เหรียญแล้วเพื่อนๆเป็นพรีเมียมเมมเบอร์เพื่อนๆก็สามารถไปเลือกได้ครับว่าให้ GDI เนี่ยจ่ายโบนัสก้อนนี้เข้าทาง PayPal ทันทีได้เลยนะครับ ไม่ต้องรอให้มันไปเข้าพร้อมคอมมิชชั่น อันนี้สำหรับพรีเมียมเมมเบอร์เท่านั้นนะครับ แล้วก็ถัดมาครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครทำได้นะครับ มันจะไม่ใช่แค่เงินรางวัลเท่านั้น แต่มันจะหมายถึง คุณคือสุดยอดของสุดยอดใน GDI เลยครับ เพราะสำหรับเจ้า Heavy Hitter โบนัสนั้น มีเงื่อนไขง่าย ๆ ดังนี้ครับ นั่นคือ หากคุณสามารถมี Affiliate ใหม่ ที่คุณแนะนำโดยตรงได้ถึง 1,000 ท่าน ภายใน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน GDI จะจ่ายโบนัสเป็นโบนัสเสริมให้กับเราอีก 5,000 เหรียญเลยทีเดียวครับ แหม เอาเป็นว่าถ้าคุณใจกล้าพอนะครับและคิดว่า จะทำมันจริงๆเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะยากเกินกำลังของมนุษย์เรา ถูกไหมครับ มนุษย์เราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับ อยู่ที่ว่าเราอยากได้มันจริงๆ หรือเปล่านะครับแต่เจ้า Heavy Hitter Bonus เนี่ยที่ว่ามันสุดยอดแล้ว ผมจะให้ดูอะไรที่มันสุดยอดกว่าครับ นั่นก็คือการได้เป็น Master Affiliate นั่นเอง หรือที่เราเรียกว่าตำแหน่ง Infinity o v e r ไ i ท์เจ้าตำแหน่งนี้มีคุณสมบัติอย่างไร คุณสมบัติแบบนี้ครับเพื่อนๆจำ f i เ e Level Unilevel ได้ใช่ไหมครับอ่าจากปกติเนี่ย เราสามารถทำด้านหน้ากว้าง ได้ไม่จำกัดอยู่แล้ว อยากจะแนะนำเองเท่าไหร่ก็ได้ แต่ว่าในชั้นลึกเห็นไหมครับ เราจะลึกได้เพียง 5 ชั้นเท่านั้นถูกต้องไหมครับ แต่กับตำแหน่งมาสเตอร์ฟิเลตนั้น เมื่อเราสามารถค u a l ฟายเป็นตำแหน่งนี้ได้ มันจะทำการปลดล็อกตั้งแต่ชั้นที่ 6 ลงไป ลึกไม่จำกัดจำนวนชั้น เราจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้จากตรงนี้ด้วยอีก 10%โอ้โห ลองจินตนาการกันดูครับ ว่ามันจะมากมายมหาศาลแค่ไหน เอาแค่ 5 ชั้นเนี่ย ก็ทวีคูณกันจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกไหมครับ แต่หากเป็นมาเตอร์อิฟิเลตได้จะเป็นแบบอินฟินิตี้ของแท้เลยครับ ทั้งหน้ากว้างและด้านลึก ใน GDR เองเนี่ยก็มีคนที่ได้เป็นมาเตอร์ฟิเลตอยู่หลายท่านแล้วนะครับ แล้วต้องบอกว่าเมื่อเขาสามารถคุริฟายเป็นมาเตอร์ฟิเลตได้เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยก้าวกระโดดเลยครับ ก้าวกระโดดจริง ๆ นะครับสำหรับเงื่อนไขในการเป็น Master Affiliate นั้น ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ มีเงื่อนไขเพียงแค่ 3 ข้อเท่านั้น ข้อแรกครับ มีทีมงานที่เราแนะนำตรงจำนวน 10 ท่านที่ Active หรือคือเลเวล1ของเราครับ ที่เราเป็น direct referral ที่เราแนะนำเข้ามาตรงนะครับ 10 ท่านที่ active แล้วก็เงื่อนไขที่ 2 ครับ มีทีมงานที่คุณแนะนำตรง สามารถทำได้ 10 ท่านเหมือนกับคุณ ตรงนี้หมายความว่าไงครับ หมายความว่าสมมุตินะครับ 10ท่านแรกที่คุณแนะนำตรงมาที่เป็นเลเวลหนึ่งของคุณนะครับทั้ง 10 ท่านนี้สามารถทำได้เหมือนคุณคือ 10 แตก 10นะครับ 10คูณ10เขาถึงจะนับเข้าเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขที่ 2 ไม่ใช่เลเวล2 100 ท่านอย่างที่คิดนะครับ ไม่ใช่นะครับต้องเป็น 10 แตก 10 อันนี้ทำความเข้าใจตรงกันนะครับ และเงื่อนไขที่3ครับมีทีมงานที่แอคทีฟรวมทั้งหมด 5 ชั้น เท่ากับ 5,000 ท่านโอ้โห มองดูแล้วไม่น่าใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ ถ้าเราสามารถทำตามเงื่อนไขในข้อ 1 ได้ก็คือมี 10 active ถูกไหมครับ แล้วก็ในเงื่อนไขข้อที่2ก็คือเป็น10แตก10 ได้ ไอข้อ3เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพื่อนๆลองคำนวณดูครับ ถ้า 5 ชั้นจริง แล้วเป็น10แตก10 ขึ้นมา 5 ชั้นจริง ๆ แค่แตกไปถึงชั้นที่4เนี่ยมันก็เกิน 5,000แล้วครับและเพื่อนก็จะได้รับรายได้แบบ Infinity o v e r l i n e ที่เป็นตำแหน่งของมาเตอร์ฟิเลตปลดล็อกตั้งแต่ชั้นที่ 6 ลงไป ไม่จำกัดจำนวนชั้น เห็นไหมครับ เงื่อนไขแค่ 3 ข้อ ไม่มีอะไรยากเลย แล้วเพื่อนๆล่ะครับ ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นมาเตอร์ฟิเลตกันบ้างหรือเปล่า ถ้าตั้งไว้แล้วก็เรามาเดินบนเส้นทางเดียวกันได้เลยครับสำหรับผมเองผมก็ตั้งเป้าที่จะเป็นมาเตอร์ฟิเลตเหมือนกัน เพราะว่าเราเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าเราสามารถเป็นมาเตอร์ฟิเลตเราจะมีรายได้ไหลเข้ามามากมายขนาดไหน ตลอดชีวิตของเรา และสำหรับช่องทางรายได้สุดท้ายของเราครับนั่นก็คือพรีเมียมคอมมิชชั่นนั่นเอง หวังว่าเพื่อนๆ ยังคงจำไฟล์เลเวลยูนิเลเวลได้ใช่ไหมครับ เราจะได้รับคอมมิชชั่น10%หรือก็คือ 1 เหรียญต่อ1โดเมนคิดแบบง่ายๆนะครับ แต่หากเพื่อนๆมีการอัปเกรดตัวเองเป็นพรีเมียมเมมเบอร์ก็ทำให้เพื่อนๆ มีสิทธิ์รับรายได้มากขึ้น จากเดิมเนี่ย4ถึง14 เท่าเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น คุณเป็นพรีเมียม แล้วก็ทีมงานติดตัวของคุณก็เป็นพรีเมียมเหมือนกัน แทนที่คุณจะได้รับส่วนแบ่ง1เหรียญคุณก็จะได้รับเป็น15เหรียญทันทีครับ แล้วก็ในชั้นที่2ถึง5เนี่ย คุณก็จะได้รับเพิ่มเป็น5เหรียญเห็นไหมครับ ตามตารางที่เขาให้ดู ทั้งนี้นะครับเงื่อนไขในการรับรายได้แบบนี้ก็เฉพาะคนที่เป็นพรีเมียมเท่านั้นนะครับ หากคุณเป็นพรีเมียม แต่ดาวไลน์ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้น1 2 3 4 5เนี่ยเป็นเบสิกคุณก็จะได้รับแบบเดิมครับคือ1เหรียญเหมือนกันแต่หากเป็นพรีเมียมทั้งคู่นะครับ ก็จะ นี่เลยครับเข้าเงื่อนไข15 เหรียญ 5 เหรียญ 5 เหรียญตรงนี้เลยนะครับ เอาล่ะผมคิดว่าความรู้ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะทำให้เพื่อนสามารถมองเห็นภาพใหญ่ๆ ของธุรกิจนี้ได้ไม่มากก็น้อยแล้ว มันจะดีกว่าไหมครับ ถ้าเราจะสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการแตกขยายขององค์กรแบบทวีคูณ และรับรายได้ไปตลอดชีวิต แทนที่จะวิ่งหาโอกาสไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิต ผมคิดว่าทุกท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะคิดยังไง เราทีมงาน21 Millionaire ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอขอบคุณมาก ๆ ครับ ที่เพื่อนๆ มานั่งรับชมรับฟังกัน แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ